อนนี้สงครามการค้าหรือเทรดวอลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเป็นประเด็นแล้วมันมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมันก็จะลามสู่คาว่าเทควอลคือเทคโนโลยีนะคะมันก็จะเริ่มแบนเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มนั่น แต่ที่สำคัญคือจีนกับสหรัฐอเมริกาเมื่อทำสงครามการค้าระหว่างกัน มันทำให้ประเทศที่เรียกบริษัทข้ามชาติหรือเรียกว่า transnational corporation พวกนี้ที่ มีฐานอยู่ประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยแล้วออฟชอร์คือไปทำการขยาย อยู่ที่จีน เพราะนี่พอเริ่มทำสงครามการค้าระหว่างกัน ตั้งกำแพงภาษีระหว่างกันต่างๆนานา บริษัทพวกนี้เลยเริ่มที่จะรีโลเคตในการที่จะหาประเทศใหม่ปรับย้ายสถานที่ที่เอื้ออำนวยกับเขาใช่ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาดูเลยคืออินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนั้นที่เขาจะย้ายไปแน่นอนว่า เขาจะติดต่อกับบริษัทแม่เขาในอีกซีกหนึ่งของยุโรปได้ หรือในซีกหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้เลยค่ะที่เราอยู่เอเชียทั้งหมดนั่นแปลว่าเราต้องมีการสื่อสารที่ดี เพราะฉะนั้นโทรคมนาคมถือเป็นอินฟราสตรัคเจอร์แรกในการพิจารณาที่เขาจะลดที่เขาจะรีโลเคทเวลาเขาจะรีโลเคทแล้วเขาลดต้นทุนต้นทุนในการบริหารประกอบกิจการของเขาหนึ่งคือการสื่อสารสองคือต้นทุนในการที่เขาจะผลิตโรงงานหรือต่างๆพวกนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าทำไม รัฐบาลไทยต้องเป็น 5G แต่เพราะมันมีโอกาสอยู่ ถ้าเราไม่ปรับ ถ้าเราไม่เข้าสู่ 5G เราแพ้เพื่อนบ้าน เราจะสูญเสียโอกาสทันทีเขาจะย้ายเขาจะย้ายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่เขากำลังเลงอยู่ ใช่เพราะประเทศหนึ่งที่ตอนนี้ได้เปรียบกว่าบ้านเรา คือเวียดนามนะเพราะเวียดนามชู 5G แล้วนะคะรัฐบาลไทยก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็ว ก็คือบอกว่ากุมภาปีหน้านะคะจะ เปิดประมูลละนี่ก็ต้องดูว่าโอเปอเรเตอร์จะจะไหวไหมนะคะอันนี้คือความสำคัญของ 5G มันคือยุคที่ 5 ของการสื่อสารแบบไร้สายนะคะเป็นโมบายหรือเซลลูล่าแล้วไอจะต้องขออนุญาตอาจารย์พาไปสู่คำถามที่สองละค่ะ แล้วบริการกิจการโทรคมนาคมมันจะเป็นสนับสนุนอะไรในยุค อะไรคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะใช่ไหมคะอาจารย์มีแผนพัฒนาด้วยนะคะ รวมถึงเป็น national agenda ของรัฐบาลเป็นแผนปฏิรูปประเทศที่เราตั้งเป้าหมายในแผนวิทยาศาสตร์ชาติเลย20 ปีเลยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรามี national agenda หรือยุทธศาสตร์ชาตินะคะเศรษฐกิจ 4.0 จริงๆ ก็น่าจะเรียกตามเทคโนโลยี แต่เดิมตั้งว่า4.0 4.0 เพราะ 5 ไม่ทันละจริง ๆ 5 มันก็คือพัฒนามาจาก 4 ในเรื่องของความเร็วเท่านั้นเองรัฐบาลเนี่ยมุ่งเป้าว่าเราจะเป็นไทยแลนด์4.0ถูกไหมคะ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะบอกไปแล้วว่าดิจิตอลคืออะไรดิจิตอลคือพูดง่ายๆว่า การใช้เทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะในการทำธุรกรรมในทางเศรษฐกิจนั้นสิ่งหนึ่งนะคะคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมนั้นตัวหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากเลยคือ 5G จริงๆมันมีอีกตั้งหลายตัว มีทั้งดาวเทียมถูกไหมคะใช่ค่ะใช่มีทั้งไฟเบอร์ออปติกแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตัว 5G หรือตัวพวกเซลลูล่าเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สามารถเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลในเกี่ยวกับตารางกิโลเมตรกับคนพื้นที่เนี่ยรวมถึงมันเป็น personal use, use ได้คือเป็นมันไปกับเราได้ทุกที่ เพราะฉะนั้นเราเลยให้ความสำคัญกับการลงทุน 5G ค่อนข้างสูงนะอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปท่านที่จริงๆแล้วในเชิงของหลักการเทคโนโลยีจริงๆมันมีหลายช่องทางมันมีหลายช่องทางซึ่งอย่างดาวเทียมก็ต้องใช้ใช้ ต้นทุนสูงมากสูงมากค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นทางไฟเบอร์ออปติกเองก็ต้องใช้เวลาในการที่จะลอยผ่านลากสาย ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ทันใจทันความต้องการ กับการพัฒนาในรูปแบบของธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลแต่อันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับ ITU ด้วยไหมอาจารย์ติ๊กเพราะว่า ITU กำหนดมาเลย เพราะมันเป็นแผนนโยบายระดับโลกถูกไหมคะที่เขามีการคุยกันด้วยรูปแบบของในระดับโลกนี่เขาทำการกันบ้านกันล่วงหน้า 5 ปีล่วงหน้า ซึ่งจริงๆแล้วผู้เรียนทุกท่านจะได้เรียนในบทที่ที่1ที่2ละนะคะฉันก็ต้องไปทบทวนเพิ่มเติมว่าที่เราเรียนไปเนี่ย ITU มีพลังในการขับเคลื่อนเคลื่อนโลกใบนี้และเราก็จะได้เห็นว่าพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเนี่ย เขาทำกันล่วงหน้า 5 ปี 10 ปี เพราะการประชุมในแต่ละช่วงนั้น ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จที่จะได้ข้อมติในข้อตกลง เพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยไม่เกิน 10 ปี ก็จะได้เห็นเป้าหมายนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือคืออย่างที่อาจารย์ ช่วยชี้พวกเราเห็นว่า ITU มีมีอิทธิพลใช่ค่ะว่าเขาเป็นคนกำหนดวาระว่าทิศทาง นโยบายท่าทิศทางว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะที่เรารวมกันอยู่เนี่ยเพราะ ITU ก็คือหน่วยงานองค์กรหนึ่งใน UN United Nations ซึ่งประเทศไทยเราเองก็ ก็เป็นสมาชิก UN เพราะฉะนั้นเวลานโยบายโลกกาหนดอะไรลงมา เราอยู่เราก็เลี่ยงไม่ได้ เราก็เลี่ยงไม่ได้ อยู่โลกใบเดียวกันใช่ค่ะบางคนก็บอก ประมูลไปทำไมรัดเอาตังไปนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้ว อันนี้คือความสำคัญนะคะในส่วนของการปรับรูปแบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G อะไรที่เราว่าเนี่ยนะคะไม่น่าจะส่งผลเฉพาะวงการกิจการโทรคมนาคม มันส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ ได้ยินคำว่าอะไร disruption อะไรอย่างนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความที่เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีเรียกว่าดิจิตอลนั้นดิจิตอลนี่คือการที่อุปกรณ์เราหรือเรียกว่า device ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะคะหรือเดี๋ยวนี้คือนาฬิกายกตัวอย่างเลยค่ะนาฬิกานะคะทุกทุกอุปกรณ์สามารถ connect หรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะซึ่งพื้นฐานสำคัญก็คือตัว 5G นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้น การที่เกิดเทคโนโลยีทางด้านเซลลูล่าที่มันพัฒนาค่อนข้างที่จะเร็ว ข้อมูลเร็วเข้าถึงได้ในผู้คนที่เป็นจำนวนมหาศาล และได้ข้อมูลปริมาณมาก ข้อมูลมากภาพเสียงคือมาหมด และที่สำคัญ 5G ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการทางด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น เคยได้ยิน VR ไหมคะ virtual reality เขาเริ่มพูดกันเยอะมากนี่คือยุคของ คือเราเข้าสู่ยุคที่ 5 ของการสื่อสาร พราะฉะนั้นภาพเสียงทุกอย่าง มันจะเสมือนจริงมากขึ้น คือพูดง่ายๆว่าอย่างยุค 4G มันอาจจะยังมีภาพบางภาพดูไม่สมจริง หนังยังดูกระตุกนะคะ คนยังดูแบบเดินช้าๆอยู่ ก็น่าจะเหมือนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้คะตอนนี้เราน่าจะ 3G หรือเข้าจะ 4G แล้วกล้อง กล้องนี้ก็น่าจะ 3G นะคะยังไม่ 4 นะคะอันนี้ถ้าเป็น 5G 5G มันจะเป็น 4K HD 8K ซึ่ง ความละเอียดเนี่ย คือจะเห็นถึงอนูเห็นเม็ดสิว ใช่ค่ะ แล้วสามารถ retrieve retrieve ในที่คือบันทึกได้ recordable แล้วก็สามารถเรียกกลับย้อนหลังได้ตลอดเวลาแบบเรียวไทม์นี่คือความสำคัญของเทคโนโลยี มันทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ เพราะมันทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น VR virtual reality หรือทำให้เกิด เขาเรียกว่า IoT โลกของ Internet of Things เพราะทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้หมด เช่นเวลาวิ่งรู้ได้ไงว่าฉันเดินไปไหน หรือเวลาเราสตาร์ทรถนะคะกลับบ้าน มือถือเราขึ้นมาเลยว่าอีก 20 นาทีกำลังจะถึงบ้าน คือพวกนี้นี่คือลักษณะของสามารถพิจิตรหรือคาดคะเนใช่ค่ะทุกอย่างมันเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีเซลลูล่าเป็นพื้นฐานในการให้เราเชื่อมต่อได้ เพราะฉะนั้น ในยุคขของ VR ก็ดี IoT หรือ Internet of Things ก็ดีหรือ AR นะคะหรือ AI เขาเรียกว่า robotic intelligence สักอย่างทุกอย่างมันจะถูกอัจฉริยะโรบอทอัจฉริยะพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะได้ยินคำว่า smart farm smart farmer smart city นะคะคอนเซปต์พวกนี้จะเกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G ทั้งสิ้นนั้นมันเปลี่ยนอะไรบ้างอาจารย์ิง่ายๆเลย ในชีวิตประจำวันก่อนนะคะชีวิตประจำวันของเราเนี่ย จากแต่ก่อนนะคะ เราจะอย่างที่บอกเราจะไปไหนขับรถนะคะอยากจะรู้เส้นทางว่าเราไม่รู้เลยข้างหน้าจะมีรถติดหรือไม่ แค่เราเปิดแอปพลิเคชันหรือมือถือ มันเชื่อมต่อ ส่งข้อมูลให้เราแบบเรียลไทม์นะคะว่าข้างหน้าอีก 2 นาทีนะนะคะมีรถติดสีแดงนะคะหรือนะคะการขับรถนะคะในยุคอดีต เราขับโดยที่เราต้องเป็นผู้ขับอยู่ตลอดเวลา แต่ยุคปัจจุบันเริ่มมีระบบถอยหลังได้เอง หรือระบบสั่งการเปิดประตูรถได้เอง จากเสียงของเราใช่ไหมคะ หรือแค่สัมผัสจากนิ้วของเราปุ๊บเดียวนะครับเพราะมีตัวเซลลูล่าเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่ เหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้ด้วยความเขากำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก ใช่ค่ะญี่ปุ่นใช้เขาเริ่มทดลอง 5G ล่าสุดก็คือกับการขับรถของการให้บริการรถสาธารณะแท็กซี่ใช่ไหมคะที่จะมีคำนวณไว้ให้เลยล่วงหน้าใช่นะคะว่าอีก2กิโลเมตรจะเห็นภาพเลย ว่ามีอุบัติเหตุอย่างไร แล้วข้างหน้าจะเจออะไรบ้างหิมะตกหนาแค่ไหนใช่ค่ะ เพราะพวกนี้มันถูกเขาเรียกว่าอีกคำนึงคือ Big Data คือการดึงข้อมูลที่มันมีอยู่เยอะแยะไปหมดนะคะเข้ามาประมวลเอาไว้แล้วคือไม่ได้มีแค่ข้อมูล แต่มีการวิเคราะห์วิเคราะห์รวมข้อมูลทั้งหมด ในภาพรวมเพราะในประเทศเราก็เริ่มพูดถึง Big Data กันเยอะมากถึงว่าเราได้ยินคำว่า disruption Big Data